โอเคกับทุกคนกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะคะ วันนี้นะคะก็มาพบกับน้องจีจ้าคนดีคนเดิมกันอีกเช่นเคยกับช่อง65 Channel ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ น้องจ๊ะได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ วันนี้นะคะ น้องจ๊ะ มากับตารางโบนัสทมกันอีกเช่นเคยนะคะ ซึ่งจ๊ะ มันมีหลายเกมทุกคนมันมีหลายเกมเลยที่ที่เขาที่เขาบอกมาในกลุ่มนะ มันมีหลายเกมเลยสี่ห้าเกมเลยที่อยู่ในตารางโบนัสธรรมวันนี้ แต่ว่านี่ค่ะแต่ว่าน้องจ้าเลือกเกมนี้มาโดยเฉพาะเลยแล้วก็มากับทุนน้อยด้วย นะ เรามาดูกันนะทุกคนว่ามันจะรอดหรือว่ามันจะล่วงนะคะ แต่จะต้องแจ้งก่อนนะคะทุกคนว่าตารางโบนัสทำไม่ได้การันตี 100%นะคะทุกคนว่ามันจะแตก 100%หรือเปล่า หรือว่ามันจะแตกทุกคนไหมเพราะฉะนั้นจ้าก็จะมาเล่นให้ดูว่า มันอาจจะแตกจริงหรือว่าอาจจะไม่แตกเลยก็ได้นะคะทุกคนโอเค วันนี้นะคะนงจะกกลับมาซ้ำกับเกมคุมทรัพย์แห่งแอตแทกหรือว่าสาวท่ามสาวใจนั้นเอ๊ะจะค่ายพีจีนะคะทุกคนด้วยทุน99บาทไปเลยนะคะด้วยเม็ด เม็ดเบ็ดนะคะสามบาทนะคะทุกคนโอ้พูดยังมาทานเปิดจูบโอ้มาได้ยังไงโกนโอ้โหทุกคนปังหรือเปล่าเนี่ยปังหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นะคะ ทุกคนจ้ามาด้วยเบ็ดสามทุนเก้าเก้าเราจะมาปั่นหาฟรีเกม ปั่นจนนิ้วหงิกเพื่อหาฟรีเกมเท่านั้นโอเคป่ะ แต่ถ้าเกิดได้กำรงกำไรหรืออยากซื้อตัวไหนก็จะซื้อ แต่ขอให้มันได้กำไรก่อนนะคะ ทุกคนแล้วจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าตารางโบนัสธรรมเนี่ย ที่จาบอกทุกวี่ทุกวันทุกคลิปอย่างเงี้ยที่บอกว่าแตกบ้างไม่แตกบ้างเนี่ยมันจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจ้าจึงแจ้งก่อนถึงบอกทุกคลิปเลยนะคะ ทุกคนว่าตารางโบนัสธรรมมีไว้ติดตัวก็ดีนะคะ ทุกคนมีไว้ติดตัวก็ดี มีไว้ติดโทรศัพท์ก็ดี เพราะว่า มันช่วยให้เราเลือกเกมได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่ไปสุ่มเล่นเกมทุกคนนะ ตารางโบนัสไทม์ก็ไม่ได้มีส่วนที่จะแบบว่าป็นแตกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนมันอาจจะมีได้มีเสียนั่นเป็นเรื่องธรรมดานะคะทุกคนแต่สำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่น ตามจะนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านเลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ที่แอดดีทีหกฮาร์ดได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นสมาชิกใหม่ทุกคน ฝาก 50 รับ 100 แล้วก็ฝาก 100 รับ 200 ไปเลย ส่วนรายละเอียดการทำเทิร์นหรือรายละเอียดโปรโมชั่นตัวอื่น สามารถสอบถามที่แอดมินได้เลยนะคะ นะ โปรโมทไปโปรโมทมา เหลือ 80 กว่าบาทนะคะไม่เป็นไรทุกคนเราจะปั่นจนกว่าเราจะเจอฟรีเกม ใน 99 บาทเราจะหมดก่อนเจอฟรีเกมหรือเปล่า มันเป็นความท้าทายทุกคน เออ อย่างแรกเลยที่จ้าเลือกทุนน้อยหนึ่งเลย ที่จ้าเลือกทุนน้อย เพราะว่ามันมันได้ลุ้นมันได้เสี่ยง มันได้ลุ้นมันได้เสี่ยงแล้วเราก็รู้ด้วยว่าในในเงินทั้งหมดทั้งหมดที่เรามีแค่เนี่ยมันสามารถเข้าตีเกมได้หรือเปล่านะเออเรามาดูกันนะทุกคนว่าเบสสามของเรามันจะเข้าฟรีเกมให้เราตอนไหนนะทุกคนถือว่ามันเป็นตอนที่แบบวันนี้เราอาจจะได้คลิปสั้นก็ได้นะคอนเทนต์คลิปสั้นก็ได้นะ นะ เรามาดูกันนะคะทุกคน ที่จ้าเลือกเกมนี้หรอทุกคน เพราะว่าจ้าเป็นคนที่ชอบสาวถ้ำอยู่แล้วแหละ ยังไงทุกคนเขาก็ชอบสาวถ้ำอยู่แหละนะเพราะว่ามันคูณทั้งข้างนอก แล้วก็ข้างในฟรีเกมถูกปะเออนะคะนะซึ่งวันนี้ในเอ้ายังไง ยังไงขอนออ๋อซึ่งนึกว่าจะให้ใจร้ายเกินนะคะ ซึ่งวันนี้ในโบนัสไทม์ทุกคนมันมีสีห้าเกมที่เขาให้เลือกนะคะเขาไม่ได้เจาะจงนะทุกคนเขาไม่ได้เจาะจงว่ามันต้องเป็นเกมนี้เกมนี้เกมนี้นะไม่ใช่เขาให้เราเลือกว่าในสี่เกมเนี้ยของวันเนี้ยในสี่เกมเนี้ยของวันเนี้ยมันมีเกมสาวถ้ำนี่แหละสาวถ้ำอาแปะมาจองเออเกมใหม่ค่ายพีจีเกมกระต่ายหรอหรืออะไรอะ่ะเออน่าจะกระต่ายทุกคนนั่นแหละนะคะ ซึ่งจ้ามองว่าอัปแปะมันเล่นไปแล้วมันมันต้องเสี่ยงโชค ด้วยทุนก9สโอ้โหทอง โอ้โหงงมากทำไมไม่เหลือจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหลเป็นลูกไหลเห็นไหมทุกคน เห็นไหมมันเก็บตัวคูณเห็นไหมข้างนอกเก็บตัวคูณหลายจ่ายเหมือนกัน เออน่ะเห็นไหมโอ้โหไหลดี ไหลดีมากแม่ ไหลดีจนงงเออ เห็นไหมทุกคน ข้างนอกมันก็จ่ายข้างในมันก็จ่ายเพราะฉะนั้นที่ซานเลือกเล่นเพราะว่า อาแปะจ้าไม่อยากหมุนเสี่ยง เพราะว่าทุนเราก็น้อยอยู่แล้วถูกปะทุนก็น้อยอยู่แล้วกว่าจะปั่นเจอมันยากเหมือนกันนะ ทุกเกมกว่าจะปั่นเจอยากเหมือนกันทุกคนนะคะ เกมใหม่เกมใหม่จะยังไม่ไม่ลองเล่น เอาไว้ถ้ามีโอกาสจะจะลองละกันนะคะ แล้วก็มาจองมาจองยากมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นโบนัสไทม์ทุกคนโอ๊ย เข้าเฉย พูดไปพูดมาเข้าเฉย สาวทำเลือกไม่ผิดหวังทุกคนเบ็ดสามเบ็ดสามจะเข้าเท่าไหร่ เอาเอายังไงให้ฟีเวอร์เปล่าใจเปล่าใจเปล่าโอ้โหนึกว่าจะใจโอ้ยเคแถวสามเคแถวสามเคแถวสามได้เฉย เปลี่ยนเป็นวายทุกคน เจแถวแรกอะไรก็ได้มาเหอะ มาหน่อยว่าได้ทองอยู่แล้วโอ้ขออะไรก็ให้ ขออะไรก็ได้ ขออะไรก็ให้ ขออะไรก็ได้ น่ารักเกิน เออเออ ไม่ให้เลยจังหวะนี้ไม่ให้ตัวไหนไหลโตเลยนะคะงงมาก ไม่ให้ไหลตัวไหนไหลโตเลย โอ้โห โอ้โหเจเออได้ตามใจสั่ง ได้ตามใจสั่ง เคเปลี่ยนเป็นวายโตจังหวะนี้ยังไงมีตัวไหนไหลต่อโอ้ทุกคน บุญมี บุญมีค่ะกำบังตั้งแต่มันก้นตรงมา 81 บาททุกคนยังเหลือวายอีกแต่มันไม่จับโอ้โหไม่เป็นไรทุกคนฟรีค่ะฟรีมันเป็นฟรีเงินฟรีเป็ดฟรีอะไรก็ฟรีฟรีไม่เป็นไรฟรีก็จ่ายหน่อย โอ้โอ้เจเคจังหวะนี้ยังไง เฮ้ เฮ้ เฮ้เคเปลี่ยนเป็นว่าเออเจไหลต่อเออเออเออเปลี่ยนเป็นวายอย่างนี้เขียวยังไงก็จ่ายอยู่แล้วเออเปลี่ยนเป็นวายจังหวะนี้ยังไงอ่าทุกคนงงมาก มีวาน มีบุญ มีบุญมีโชคชะตา แต่ว่ากำบังโอ้เกินสิบจ้าสองว่าไงไม่ให้ไปอยู่แถวแรกกันหมดเลยทุกคน ของฟรีเขาอะยังไงอะของฟรีเขาว่าไม่ได้นะจ๊ะ ของฟรีว่าไม่ได้นะจ๊ะของฟรีว่าไม่ได้ ได้มาสามร้อยห้าสิบสามบาททุกคนของฟรีค่ะ โหทุนเข้ากลางคูณขึ้นมาสี่ร้อยกว่าละเนี่ยคันเนี้ย เอายังไงให้อีกเหรอ ให้อีกเหรอ ให้อ้ย ให้อีก ให้เฉยทุกคนมันให้เพิ่ม แสดงว่ารอบเมื่อกี้มันลืมจ่ายเพิ่ม รอบนี้มันก็เลยให้มาอีกโคน่ารักเกินปุยมุยอ่ะอุ้ยโบนมาตามน่ารักเกินปุยมุยอ่ะอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนเป็นวาจังหวะนี้เคกับสิบจังหวะนี้ทำไมมันแรกครับทำไมมันแรกแรกจ่ายแรกก็จ่าย แรงก็ได้เกี่ยวเท่าสามโดโดโดโดเกี่ยวเท่าสามโอ้โหทุกคน โหยโหยไม่เป็นไรทุกคนได้รางวัลซูเปอร์เมกะมานะคะทุกคนของฟีนหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาท ของฟีของฟีค่ะเข้มมาจังหวะนี้ยังไงโอ้โหไม่มีตัวไหลโตทุกคนไม่มีตัวโตไม่มีตัวเชื่อมเข้มมา เอแถวแรกอือหืออือหือว่าไงเข้มหมัดจังหวะนี้เจแถวสองจ้าไม่ให้ทุกคน โอ้โหสิบก็ไปกองกันอยู่นั่นแหละ งงมาก โอ้โหสามหมุนสุดท้ายยังไงขออีกหน่อยขออีกหน่อย ยังไม่พอเลยให้มาแค่สองร้อยเอง ให้มาแค่สองร้อยเองขออีกหน่อย เออ อีกหน่อยของจริง ทุกคน มันให้อีกหน่อยจริงๆ ได้อีกหน่อย ทุกคนได้รางวัลรวมมาส่งร้อยสิบสี่บาทฟรีอีกแล้วงวดที่แล้วสามร้อยเท่าไหร่วันนี้ไม่ให้ส่งร้อยเฮ้ยว่าไม่ได้นะจ๊ะฟรีเกมเขามาทุกคนนะคะนะ ซึ่งต่อจากนี้ไปจ๊ะมองแล้วว่าจ๊ะจะซื้อจ๊ะอยากรู้ว่ามันแจกขนาดนี้มันร้อยเราซื้อแน่เลยถูกปะมันร้อยเราซื้อหูขันพวงแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคน นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่นตามตานะคะ อย่าลืมคลิกนี้ได้คลิปได้เลยนะคะทุกคนหรือว่าจะแอดไลน์ไปที่กห้าได้เลยเด้อนะคะสำหรับเว็บที่จะเล่นนะคะเป็นเบ็ดลิกห้านะคะทุกคน เออนะซื้อทุกคนซื้ออยู่แล้วแน่นอนซื้ออยู่แล้วซื้อเลยสองร้อยห้าสิบซื้ออยู่แล้วไม่ซื้อก็บ้าละไม่ซื้อก็บ้าละ เราจะมาดูกันนะทุกคนว่าซื้อ กับเขาเองอะยังไงจ้ามองว่าเข้าเองไงมันก็จ่ายนะยังไงก็จ่าย เพราะมันแบบถึงดวงเราแล้วไงมันก็สายแต่ซื้ออันเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งทุกคน ซื้อจ้ามองว่ามันไม่ค่อยจ่าย ถึงจ่ายก็ค้างค้างคาวๆโอเคปะเออค้างคเนี่ยเห็นไหมซื้อนะคะจ้าซื้อค่ะรอบนี้อ่ารอบนี้ซื้อนะคะ ซื้อ250นะคะขอกำไรคืนก็ได้ค่ะขอกำไรคืนขอทุนคืนสิ ต้องพูดว่าขอทุนคืนขอกำไรคืนอะไรก่อน คิวมาเปลี่ยนเป็นวายสองตัวอย่างนี้ตัวไหนไหลต่อไอ้จังจังจังเกยเกยเออยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยงงมาก ยังไม่ถึงครึ่งเลยนั่เก้าสิบแปดเนี่ย โอ้เข้มมาจังหวะนี้ยังไง โอ้ใจ โอ้ เอาตัวไหนก็มาไม่เอาตัวนี้ไม่ไล่ไม่ไล่ไม่จ่าทุกคนท้อแท้ละเห็นละ เห็นว่ามันเริ่มแดกคืนแล้วก็คือร้อยสามสิบสี่บาททุกคนซื้อส่งร้อยห้าสิบโอ้โหเริ่มแล้วเริ่มงองแงแดกคืนแล้วงงมากเริ่มงองแงแล้วเริ่มมองกินคืนแล้วนะจ๊ะยังไงโอ้โหมา อีก250สิบทุกคนเพราะว่ามันเป็นเศษนะเมื่อกี้500เศษ500 ทุกคนก็เลยแบบก็เลยซื้อเพิ่มซื้อเพิ่ม250ไม่อยากให้มันเป็นเศษไม่อยากให้มันเป็นเศษอะไรก่อนยังไงเออเอแถวแรกอือไม่เป็นไรได้สิเอแถวแรกเออไม่หาย ก็ได้ ขอทุนคืนก็ได้ ขอทุนคืน ขออันที่ซื้อไปอะค่ะสองร้อยห้าสิบอะค่ะ ขอคืนก็ได้ค่ะ ไม่ต้องให้กำไรก็ได้ค่ะโอ้โหเงียบเป็นป่าซ้าเลยโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปเจมาจังหวะนี้ยังไงตัวไหนไหลตกโอ้โห โอ้โหถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นทองตรงตัวเคนนะเธอนะได้แล้วนะคะได้รางวัลรวม24บาทจาก250สงสัยลืมเลขศูนตามหลังงูมาเนี่ยค่ะ ไม่เป็นไรทุกคนไหลต่อจังหวะนี้นะคะเจ้าบอกแล้วว่าซื้อยาซื้อยาซื้อยาจนกว่าจะหมดตุนเท่านั้นจนกว่าจะหมดตุนเท่านั้นนะคะโอ้โห นะนะนะนะ นะนะ โอ้โหเฮ้ยยังไงเฮ้ย ต้องกราบขออภัยนะคะทุกคน นั่งรอจนรากลอกแล้วนะคะ หาไปสิบกว่าตลบแล้วนะคะ โอ้โหยังไง เออเหอร่างสังหรณ์ไม่ดีนะคะ ทุกคน ที่จริงเราควรที่จะต้องไปตั้งแต่กำไรตอนนั้นแล้วนะคะ แต่จ้าบอกแล้วว่าคอนเทนต์นี้ มันเกินเยียวยาเออโอ้โหวาอยู่ไกลเกินอ้าจ่ายเฉยจ่ายจ่าย เฉย โอ้ขนาดอยู่ไกลขนาดนั้นจ่ายเฉย โอ้งงมากงงมากเลยงงมากเลย เฮ้ยยังไงสิบเจยังไงยังไงโอ้โหยังไงยังไงยังไงทุกคนกาว่าหมดตูด ฟ้ามองว่าน่าจะหมดตูดซ้ามองว่าน่าจะหมดตูดซ้ามองว่าน่าจะหมดตูดเออซ้ามองว่าน่าจะหมดตูดโอเคเขตสิบยังไงเจแถวสองจามโอโหดทุกคนฟ้าบอกแล้วนะคะว่าการไม่มีโลภเป็นลาบอันประเสริฐนะคะ ทุกคน ที่จริงอ่ะมันจ่ายทุกคน ไม่ใช่ว่ามันไม่จ่ายหรอก มันจ่าย จ่ายดีด้วยซ้ำเข้าฟรีเก่งมาก เห็นปะเข้าฟรีเก่งจ่ายทุกฟรีนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่จ่ายทุกคน แล้วเราได้กำไรมาเยอะมากแล้ว แต่มันอยู่ที่คนเล่น ประเด็นนะมันอยู่ที่คนเล่น เออนะคะ ซึ่ง 250 สุดท้ายจ้ะปุยปุยเริ่ม นะคะ ทุกคน มันอยู่ที่คนเล่นทุกคนนะ มันอยู่ที่คนเล่นจริง ๆ นะคะ นะ ซึ่งจ้าบอกแล้วว่าจะใส่สุด จะใส่เกียร์สุด ไม่ยอมใส่เกียร์สุดเท่านั้น นะ เออเหอเออเหอนะทุกคน นะ ทุกคนอย่าลืมนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่นตามจ้านะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ หรือจะแอดไลน์ที่ @dt65 ได้เลยเดิมนะคะ ซึ่งเว็บเขาดีแหละ เกมก็ดี แต่จะจะโลภเอง ไม่เป็นไรนะทุกคน เออ เรายังไม่ได้ดูมานี้เลยถูกปะได้ได้ดูแล้ว ได้ดูแล้วทุกคน งงมากได้จิมจังบ้างซื้อจงร้อยห้าสิบยี่สิบสามโอเค แล้วทุกคนนะคะ ้าต้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพีพีด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการพูดคุยกับน้องจ้านะคะ สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือจะให้จ้าเล่นเกมไหนทุนไหนเกมไหนค่ายไหนอะไรอย่างนี้ สามารถคอมเมนต์บอกจ้าได้เลยนะคะแล้วจ้าจะพยายามอ่านทุกเม้นอ่านทุกคลิปแล้วก็จะนำไปปรับปรุงมาใช้ แล้วก็จะเอามาเล่นให้พี่ีดูกันอีกรอบนะคะนะคะ ส่วนวันนี้นะคะน้องจ้าว่าน้องจ้าไปดีกว่าเพราะว่ามันหมดตูด แล้วนะคะ โอเค ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ทุกคนกันมาสวัสดีจ้า